ำหรับประโยค Baiklah itu dipesan dengan Agoda sebuah double room untuk e malam p t m a jadi Anda akan meninggalkan kamar itu pada tanggal ตัวเลข25 อ่านเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า26 Desember apakah benar gitu แปลว่าโอเคเป็นใบจองของอาโกดาห้องคู่สำหรับ4คืน ดังนั้น คุณจะเช็คเอาท์ในวันที่ 26ธันวาคม ใช่หรือไม่ครับ คำว่าใบกล l แปลว่า ตกลง คำว่าอิตุในที่นี้แปลว่า มันคำว่าเด p e s a n แปลว่า จองแล้ว คำว่าังนั้นแปลว่า ด้วย กับคำว่าสบุล l แปลว่า หนึ่ง เทียบกับคำนำหน้านามไม่ชี้เฉพาะเจาะจงในภาษาอังกฤษ คำว่าอ n นตุ สำหรับคำว่าัมปัดแปลว่าสี่คำว่าม a ล a มแปลว่า กลางคืนคำว่าจะดีแปลว่า ดังนั้นคำว่าอาการแปลว่า จะคำว่า meninggalkan แปลว่า ออกจาก ในที่นี้คือคืนห้องคำว่า kamar แปลว่าห้องคำว่า pada แปลว่า บน เมื่อใช้กับวันที่แปลว่าไงคำว่าตั้ง g a l แปลว่า วันที่คำว่าอ p ป k a ะใช้ตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นใช่หรือไม่ใช่คำว่าบนา a แปลว่า ถูกต้องคำว่า g ิต u แปลว่า ดังนั้นสำหรับประโยค benar sekali บุแปลว่า ใช่ ถูกต้องคำว่า benar แปลว่าถูกต้องคำว่า sekali แปลว่า หนึ่งครั้ง เมื่อนำ benar มาใช้ร่วมกับ sekali จะแปลว่าถูกต้องอย่างยิ่ง